ง่ายเพียง2ขั้นตอนเท่านั้น ขั้นตอนแรกให้ท่านกดคลิกสมัครสมาชิก ขั้นตอนต่อไปให้ท่านกรอกเบอร์มือถือ เพื่อกดยืนยันเพื่อรับ OTP เสร็จแล้วตั้งรหัสพิน4ตัว เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง เสร็จแล้วให้กรอกชื่อนามสกุลและเลขบัญชี ข้อมูลทุกอย่างต้องตรงกันและเป็นความจริง ต่อไปให้ท่านกดติ๊กถูกว่าฉันยอมรับ แล้วก็กดปุ่มถัดไปได้เลย แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นง่ายใช่ไหมล่ะครับ